ำลังจะกลับ วันนี้แม่ทำอะไรทานครับ อ๋อ เค เดี๋ยวผมรีบกลับครับ เคครับแม่